อีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือกระบี่กระบอกคนไทยนั้นได้รู้จักการนำหวายมาดัดแปลงเป็นอาวุธ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อใช้ในการฝึกหัดในการต่อสู้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้มีทักษะต่างๆ ในการที่เราจะนำทักษะตัวนี้ไปใช้ในการป้องกันประเทศก็มีการฝึกกันของทหาร นอกจากนี้ก็ยังมีค่ายต่างๆที่ใช้ในการฝึก นะครับซึ่งเป็นค่ายที่คนรู้จักกันดีก็คือค่ายพุทธไทยสวรรค์ ตรงนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ากระบี่กระบองนั้นเนี่ยจะปลูกฝังในเรื่องความเชื่อทัศนคติและค่านิยมต่างๆลงไป เพราะกระบี่กระบองก่อนการแข่งขันนั้นต้องมีการไหว้ครูนะครับ การไหว้ครูตรงนี้จะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทย เชิญชมวีดีดีกระบี่กระบองครับ